หลังจากติดตั้ง Mobile Xterm เสร็จแล้วนะคะ ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าสู่ระบบทารากันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำการเปิดโปรแกรม Mobile Xterm ขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วเราจะเข้าไปที่ Section ตรงมุมซ้ายบนนะคะ เลือกไปที่ HHS Section ค่ะ จากนั้นระบุตรงรีโมทโฮสต์เนมเป็น tara t n a d a o r t h นะคะ tara nstda o r t th ค่ะ หลังจากนั้นให้ระบุตรง specific username เป็น username ที่ได้รับมานะคะ อย่างในตัวอย่างจะเป็น hpc user 1ค่ะ เมื่อระบุข้อมูลเสร็จสิ้นให้คลิกตรงโอเคค่ะ ระบบจะให้ใส่พาสเวิร์ดของระบบทารานะคะ เมื่อใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วให้กด enter ค่ะสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะ จะมีหน้าต่างขึ้นมาสอบถามว่าต้องการเซฟรหัสผ่านไว้หรือเปล่า หากต้องการให้คลิกที่ yes ค่ะ เมื่อคลิก yes เสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้ง master password ของตัว mobile x term นะคะ ให้ทำการตั้ง master password ค่ะ เมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ OK นะคะ ซึ่งจะเป็นการบันทึกรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะ หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดง Welcome Message ของระบบทารานะคะ ซึ่งเป็นการแสดงว่าท่านได้เข้าสู่ระบบทาราเรียบร้อยแล้วค่ะ